เรามารู้จักชนิดของฉากนะคะฉากแบบแรกเลยก็คือฉากธรรมดา หรือว่าฉากที่เป็นแบบพื้นฐานก็คือ เป็นฉากเรียบๆนะคะ ถ้าทาสีดำข้างหลังนะคะ เราเรียกว่าคาเมโอซึ่งเราจะต้องใช้ไฟที่นำมาจัดฉากประเภทนี้เป็นไฟพวกสปอตไลท์นะคะแต่ถ้าเป็นฉากที่เป็นสีนะคะ สีฟ้าสีเขียวสีแดงสีม่วงอะไรเนี่ยนะคะ เราจะเรียกว่าลิมโบ นะคะแต่ไฟที่มาจัดเนี่ยมันจะเป็นไฟประเภทฟลัดค่ะข้อข้อเสียของของฉากประเภทนี้ก็คือว่ามันจะขาดมิติไม่มีความลึกนะคะ ถ้าชนิดของฉากประเภทต่อมานะคะคือฉากเหมือนจริงก็คือการที่เราเอาวัสดุนะคะมามาทำมาประกอบเป็นบ้านเป็นกระต๊อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเหมือนจริงนะคะหรือฉากที่ไม่เหมือนจริงนะคะเป็นแอ s แทรกนะคะก็เน้นทางด้าน สีสันอารมณ์นะคะ ให้ความรู้สึกเหนือจริง หรือเป็นแบบเพ้อฝันนะคะแฟลตก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นผนังพื้นใช้ไม้อัดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะมาตีประกอบให้เป็นฝาห้องนะคะ ฉากอีกอย่างหนึ่งก็คือไซโครามาจะเป็นลักษณะที่เป็นใช้ ฉากที่ใช้ผ้าหรือวัสดุอื่นๆเนี่ยขึงจากเพดานลงมาถึงพื้นสตูดิโอนะคะเป็นรูปตัวยูคว่ำนะคะ ก็จะมีลักษณะสีขาวหม่นๆแล้วก็ มีพื้นที่ที่แบบใหญ่นะคะสามารถถ่ายอุปกรณ์ได้เยอะนะคะแล้วต้องใช้ไฟตรงพื้นสตูดิโอเนี่ยเพื่อจะส่องฉากให้กลมกลืนกับพื้นสตูดิโอด้วยนะคะวัสดุฉากสำเร็จก็จะเป็นแท่งหรือทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมนะคะ ซึ่ง ใช้เอามาตั้งแล้วก็จัดแสงมาเนี่ยมันก็ทำให้ฉากนั้นดูมมีมิติแล้วก็ประหยัดเวลานะคะ อุปกรณ์ประกอบฉากนะคะอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยหมายถึงวัสดุทุกอย่างที่เรามาประกอบเพื่อให้ฉากนั้นดูเป็นจริง เช่น รูปภาพหนังสือม่านหน้าต่าง จานชามแก้วน้ำนะคะอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยแบ่งเป็น 2 ประเภทนะคะคือประเภทแรกคือเซตกับพร็อพ ก็คือวัสดุที่มาแต่งฉากนะคะให้ดูสวยงาม เช่นจะกันหนังสือวิทยุภาพโต๊ะอันนี้เป็นเซตกับพร็อพนะคะแต่ถ้าเป็นแฮนด์พร็อพเนี่ยมันจะเป็นวัสดุประกอบฉากที่ผู้แสดงเนี่ยเขาต้องถือต้องจับนะคะ เช่นถือกล้องถือเครื่องวัดแสง ถือหนังสือพิมพ์ เป็นต้นนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดวางฉากเนี่ยมันจะต้องมีคอมโพสิชันต้องมีการจัดองค์ประกอบต้องยึดหลักความสมดุล มีความเหมาะสมกับ พื้นที่และก็มุมกล้องนะคะ จะต้องทราบถึงแผนการทำรายการนะคะการวางตำแหน่งกล้องทั้งหมด แล้วก็วางแผนจัดองค์ประกอบฉากค่ะองค์ประกอบในการจัดฉากนะคะคือการจัดวางเนี่ยก็คือเส้น เส้นเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามีความลึกมีมิติ นะคะ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศด้วย เส้นอย่างที่ทราบนะเส้นที่ใช้ในฉากก็มีเส้นแนวนอนให้ความรู้สึกกว้างเรียบนะคะเส้นแนวตั้งรู้สึกสูงนะคะเส้นแนวเฉียงรู้สึกเคลื่อนไหว แล้วก็เส้นที่ไม่ใช่เส้นเส้นตรงเนี่ยก็จะสร้างความรู้สึกที่สับสนนะคะโลเลนะคะ องค์ประกอบในการจัดฉากอีกอย่างหนึ่งนะคะในการจัดวางในฉากนั้นก็คือพื้นผิวแบ่งเป็น2ออย่างค่ะคือพื้นผิวที่มีมิติจริง ๆ กับการระบายสีหรือวาดมา ให้ดูเหมือนมีพื้นผิวนะคะ การเตรียมฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งหน้าเนี่ยฝ่ายศิลปกรรมจะเป็นผู้ออกแบบนะคะจัดฉากวัสดุตามความต้องการของผู้ผลิตนะคะแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำให้ ก่อนเวลานะคะต้องมีเวลาปรับแก้ไขนะคะ เพื่อการเตรียมฉากแล้วก็วัสดุประกอบฉากเนี่ยจะต้องทำล่วงหน้า1วันนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือพวกวัสดุต่างๆ ที่จะเป็นรูปภาพแผนภูมิแผนภาพที่จะมาใช้ร่วมนะคะถ้าเราเตรียมการได้ดี ก็จะทำให้เวลาในการตัดต่อเนี่ยน้อยลงนะคะ การติดตั้งฉากเนี่ยก็คือติดตั้งอย่างเป็นระเบียบนะคะติดตั้งแบบ สอดคล้องกับแสงสอดคล้องกับเสียงที่ใช้ในฉากนั้นนะคะ และที่สำคัญก็คือว่าการจัดไฟนะคะ ก็จะต้องออกแบบไฟว่าให้แสงแบบฮาร์ดไลท์หรือว่าซอฟต์ไลท์นะคะหลักการของการจัดภาพก็คือง่ายๆค่ะจัดให้มีโฟกัสให้มีแบ็กกราวนะคะเพื่อให้มีมิติเกิดขึ้นนะคะ การกำหนดงบประมาณและ การจัดตารางการถ่ายทำจะเป็นหัวเรื่องต่อไปในโมดูลที่4นะคะโปรดติดตามค่ะ